ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานวชิโร สู่เส้นทางสวรรค์ พระโพธิสัตว์ทูลบอกข้อปฏิบัติของพระราชาในอดีตชาติ อันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติรา โดยยกเป็นอุทาหรณ์ว่า พระราชาหกพระองค์ คือ พระเจ้าทัตรสพระเจ้าเวสามิตร พระเจ้าอัฏฐกะ พระเจ้ายมทัตติพระเจ้าอุสินนระ พระเจ้าสิวิราช และพระราชาพระองค์อื่นๆ ได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ แม้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกัน พระองค์ก็จงงดเว้นอธรรม แล้วทรงประพฤติธรรม ขอให้เหล่าทหารจงถืออาหาร ไปประกาศภายในพระราชนิเวศ และภายในพระนครว่า ใครหิว ใครกระหาย ใครขาดแคลนผ้านุ่งหม่มจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้น มหาบพิษอย่าใช้คนแก่เท่า และโคม้าที่แก่ชราครั้นพระโพธิสัตว์ทรงแสดงทานกถา และศิลกถา แล้วได้แสดงธรรมให้พระราชา เลิกคบคนชั่วเป็นมิตร เข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาท แล้วทรงสรรเสริญเจ้าหญิงรุจาราชธิดาให้โอวาแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้ว ได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่ มหาชนมองเห็น พระเจ้าอังคติราช ทรงเชื่อฟังโอวาทของพรหมนารทะละมิจฉาทิฐิ บำเพ็ญบุญกุศลมากมาย ครั้นสวรรคตแล้ว ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดในสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้ว จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อน เราก็ทำลายคาย คือทิฏฐิแล้ว ทรมานอุรุเวลากสปะเช่นกัน อลาตกเสนาบดีในอดีตชาติ ได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอมาต เป็นพระพัทชิตวิชัยอมาตเป็นสารีบุตร อเจรกะชื่อพุนาชีวกเป็นสุนัขขตะลิชวีบุตร พระนางรุจาราชธิดา ผู้ทรงทำให้พระราชาเรื่มใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้น เป็นอุรุเวลากัสปะ ส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้ว จึงทรงแสดงอนุบุพีกถา เมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้ว ทรงแสดงอริยสัจสี่คือ ทุกขสัจสมุทยสัจนิโรธสัจ มัคคสัตย์พระเจ้าพิมพิสาร พร้อมด้วยพรามขหบดี ชาวมคตจำนวนสิบเอ็ดนหุดได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบันส่วนพรามขหบดีอีกหนึ่งนหุดขอแสดงตนเป็นอุบาสก ครั้นพระเจ้าพิมพิสาร ทรงบรรลุธรรมแล้ว ปราศจากความสงสัยแล้ว ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น นอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่า เมื่อมอมฉันยังเป็นราชกุมาร มีความปรารถนาห้าประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเศกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แสดงธรรมแก่เราห้าขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัดนี้ ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้ว ทั้งห้าประการ ภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนัก หม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงจำหม่อมฉันไว้ว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะ จำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพัตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้น พระเจ้าพิมพิสาร ทรงรับสั่งให้จัดเตรียมพัตาหารอย่างประณีต ครั้นรุ่งเช้า ได้ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถึงเวลาแล้ว พระบรมศาสดา ทรงครองผ้าถือบาท เสด็จดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูป ซึ่งเคยเป็นนักบวชเจดินมาก่อน ในการนั้น เท้าสักกะจอมเทพ ทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆ ประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพแล้ว พากันกล่าวว่า พ่อนมนี้เป็นใครกัน ช่างมีรูปงาม น่าชมนะัก เท้าสักกะได้ตอบ ประชาชนว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด เป็นปราดทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบมิได้ พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้ว เป็นพระอรหันต์ในโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระบรมศาสดา เสด็จดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสาร ประทับนั่ง บนพุทธอาฏที่จัดถวาย พระเจ้าพิมพิสาร ทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เอง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยเสร็จแล้ว พระราชามีพระราชดำริว่า พระบรมศาสดา ควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ ไม่ไกลนัก การคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชน ผู้ต้องประสงค์จะเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนเงียบสงัด สมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย พระเจ้าพิมพิสาร ทรงพิจารณาว่าสวนเวลุวัน สมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัย ทรงตัดสินพระไทยว่า เราควรถวายสวนเวรุวัน แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตรัสสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคาร ทรงหลังน้ำทักษิโนทก น้อมถวายวัดเวรุวัน แด่พระพุทธเจ้า อันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา